ลิปนี้มัดรวมอุปกรณ์เสริมจากแบรนด์ Lab C สำหรับ iPad Pro ปี 2020 มาทั้งฝั่งของตัวอุปกรณ์ iPad Pro แล้วก็ฝั่งของ Apple Pencil ด้วยนะครับ มาชมกันครับว่าอุปกรณ์ที่เราจะรีวิวในรอบนี้มีอะไรบ้างไปชมกันนะครับ ครที่เพิ่งสั่งจอง iPad ในราคานักศึกษา หรือโปรโมชั่น Back to School นะครับ ผมมีอุปกรณ์เสริมจากแบรนด์ l a b C มาแนะนำนะครับ และเผื่อว่าใครยังไม่รู้จักแบรนด์ l a b C นะครับ แบรนด์ l a b C นั้นเป็นแบรนด์จากประเทศเกาหลี ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2011 จุดขายของแบรนด์นี้นะครับจะอยู่ที่มีทีมวิจัยที่ทำงานอย่างพิถีพิถันออกแบบ แล้วก็ใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อส่งมอบประสบการณ์ ในการใช้อุปกรณ์เสริมนั้น ให้กับผู้ใช้ได้อย่างดีที่สุดนะครับ ขายทั้งในเกาหลีทั้งในไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศด้วยนะครับ โดยอุปกรณ์เสริมรอบนี้นะครับมีอยู่ด้วยกัน3ชุด นั่นก็คือในฝั่งของ Apple Pencil 2 ชุด แล้วก็ในฝั่งของเคสสำหรับตัว iPad Pro นะครับ เรามาเริ่มกันในฝั่งของ Apple Pencil ก่อนนะครับ อุปกรณ์ที่เราจะแนะนำวันนี้จะมีอยู่ด้วยกัน 2 อย่าง อย่างแรกก็คือซิลิโคนที่ป้องกันปลาย Apple Pencil นั่นเองครับ ใน 1 กล่องนะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชิ้นนะครับ ซึ่งประกอบไปด้วย 8 สี รองรับการทำงานร่วมกับ Apple Pencil ทั้งรุ่นที่ 1 แล้วก็รุ่นที่ 2 ตัววัสดุจะใช้เป็นซิลิโคนนะครับ เราสามารถที่จะสวมใส่เข้ากับ Apple Pencil ได้เลยนะครับ แล้วก็สามารถใช้ในการเขียนได้ด้วย หลังจากที่ติดตั้งเมื่อเราลองไปทำการเขียน ผมเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นพื้นผิว หรือว่าเป็นหน้าจอที่ยังไม่ได้ติดฟิล์ม หรือว่าทำการติดฟิล์มกระจกเข้าไปนะครับการเขียนนั้นจะมีความหนืดขึ้นทำให้เราต้องออกแรงในการเขียนเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งบางคนอาจจะชอบในฟิลลิ่งในลักษณะนี้ เพราะว่าบางทีการเขียนอยู่บนหน้าจอของ iPad ธรรมดาที่เป็นแบบฟิล์มกระจกติด หรือว่าเป็นจอของ iPad เพียวๆ เลยนะครับโดยที่ยังไม่ได้ติดฟิล์มนั้นบางทีมันอาจจะมีความลื่นไป ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของเพิ่มความเนิดในการเขียนด้วยนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ป้องกันการสึกให้กับ Apple Pencil Tips มากยิ่งขึ้นนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ใช้งานร่วมกับฟิล์มกระดาษ หรือว่า Paperlite นะครับหัวของ Apple Pencil นั้นจะมีการสึกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะฮะ แต่ว่าถ้าเราใส่ตัวนี้เข้าไปมันก็จะช่วยป้องกันระดับหนึ่งให้หัว Apple Pencil Tip ตัวนั้นนะครับสึกได้ช้าลง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราใช้งานควบคู่กับ ฟิล์มที่เป็นเปเปอร์ไลท์มันก็จะเพิ่มความหนืดขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ ดังนั้นต้องลองดูครับว่าเผื่อใครแบบชอบในลักษณะนี้ ผมมองว่าถ้าใครแบบติดเป็นฟิล์มกระจกแล้วอยากจะได้ความหนืด โดยที่เราไม่ชอบฟิล์มเปเปอร์ไลท์สามารถนำตัวนี้ไปใช้งานได้นะครับ ต่อมาอุปกรณ์เสริมที่ 2 ที่เราจะแนะนำเป็นสติกเกอร์สำหรับติดตั้งกับ Apple Pencil นะครับ ชื่อว่า C Skin ตัวซีสกินนะครับมีให้เลือกอยู่หลายรูปแบบมากเลย มารีวิวในรอบนี้นะครับจะเป็น 2 รุ่น ก็คือในรุ่นคลาสสิกแล้วก็รุ่นพาสเทลนะครับความแตกต่างอยู่ในเรื่องของสีแล้วก็รูปแบบนะฮะสำหรับการติดตั้งนะครับตัวฟิล์มนี้ต้องบอกเลยว่าเราสามารถทำเองได้ซีสกินสำหรับ Apple Pencil จาก Lab C ตัวนี้นะครับดีไซน์ค่อนข้างสวยครับมีให้เลือกค่อนข้างที่จะหลากหลาย แล้วก็ที่สำคัญครับในเรื่องของเนื้อกาว หลาย ๆ คนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยติดตั้งเข้าไปแล้วมันเป็นยังไง ติดตั้งเองแล้วยากไหมประมาณนั้น ผมบอกเลยว่าตัวนี้เวลาที่เราลอกออกมาใช่ไหมครับแล้วเราติดตั้งเข้าไปอ่ะมันจะไม่ทิ้งคราบกาวนะไม่ติดมือด้วย ใช้ติดลงไปธรรมดา เพียงแค่จังหวะแรก เราทำให้มันตรงๆก็พอนะครับถ้าสมมุติว่าติดผิดพลาดก็ยังสามารถแกะออกมาได้ แล้วก็ติดเข้าไปใหม่ ตัวฟิล์มค่อนข้างที่จะหนาพอติดตั้งออกมาปุ๊บพบว่าผลงานนั้นค่อนข้างที่จะดูดีเลยทีเดียวนะครับ ผมได้ลองติดตั้งเข้าไปใน 2 แบบนะับในทั้งฝั่งของ Apple Pencil รุ่นที่ 2 แล้วก็ Apple Pencil รุ่นที่1นะครับตัวที่ผมติดตั้งลงไปใน Apple Pencil รุ่นที่ 2 นั้นจะเป็นรุ่นคลาสสิกนะครับส่วนที่ติดตั้งลงไป Apple Pencil รุ่นที่ 1 นั้นจะเป็นตัว Pastel ที่ 2 นะฮะ สรุปมาตรงจุดนี้ก็คือ C s k i n จาก Lab C ตัวนี้จะช่วยให้ Apple Pencil ของเรานั้นมีความโดดเด่นนะครับ เผื่อใครแบบไม่ชอบสี แบบเบื่อสีขาวแล้วนะครับอาจจะมีความจำเจ เราสามารถหาซื้อตัว C s k i n ไปใช้ได้นะครับ ใน1ซองนะครับจะมีให้เลือกใช้งานทั้งหมดด้วยกัน4 สีนะครับซื้อ1ได้ถึง4 เลยทีเดียว ส่วนใครที่สงสัยว่าถ้าหากว่าเราติดตั้ง ฟิล์ม C Screen เข้ากับ Apple Pencil รุ่นที่ 2 แล้วสามารถที่จะชาร์จได้หรือเปล่านะครับณนะตรงจุดนี้ต้องบอกว่ายังสามารถชาร์จได้อยู่นะครับดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าติดฟิล์มนี้เข้าไปแล้ว Apple Pencil จะไม่ชาร์จมันชาร์จได้แน่นอนครับ ถัดจากฟังอุปกรณ์เสริมของ Apple Pencil นะครับ เรามาดูตัวเคสกันนะฮะ เคสในรอบนี้จาก Lab C นั้น มีให้ชมอยู่ด้วยกันอยู่ 2 รุ่น นั่นก็คือรุ่น Slim Fit Case แล้วก็ Slim Fit มากลองนะครับ เดี๋ยวผมขอพูดในรุ่นของ Slim Fit Case กันก่อนนะครับ ตัว Slim Fit Case นะครับ การดีไซน์ของเขา ตัวภายนอกนะครับ จะผลิตด้วยหนังเทียม แล้วก็ภายในนั้นจะประกอบไปด้วยเคสที่เป็นโพลีคาร์บอเนต ตัวนี้จะเป็นเอาไปใช้เกาะตัว iPad Pro นะครับ และส่วน ภายในนะครับจะบุด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ส่วนนี้จะช่วยป้องกันบริเวณหน้าจอได้นะครับ เคสตัวนี้ปกป้องได้ทั้งหมด 360 องศาเลยนะครับ แล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือ เขาจะมีฝาเคสตรงนี้เขาจะปิดด้านหลังของตัวกล้องให้ด้วยนะครับ ก็เพิ่มความปลอดภัยในอีกหนึ่งระดับ เผื่อว่าใครแบบเป็นห่วงที่กลัวว่าตัวเลนส์ของกล้องนั้นจะได้รับความเสียหายหรือว่าได้รับการขูดขีดนะครับ เผื่อว่าเราเอาไปวางนะครับสลิมฟิตเคสจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด 3 สีนะครับ ประกอบไปด้วยสี น้ำเงิน navy blue สีแดง แล้วก็สีดำนะครับ การติดตั้งสวมใส่เข้าไปในเคสตัวนี้ค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะครับ บริเวณฝาปิดด้านหน้า เวลาที่เราปิดฝาหน้าเข้าไปอย่างนี้นะครับ ตัวหน้าจอนั้นก็จะดับด้วย แล้วก็เวลาที่เราเปิดขึ้นมานะครับ ตัวหน้าจอก็จะติดขึ้นมา ตัวนี้ที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราปิดไปอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับบริเวณขอบด้านข้างตรงนี้ครับมันจะมีส่วนที่ยื่นออกมา จะคลุมในส่วนของ Apple Pencil รุ่นที่ 2 ไว้ด้วยนะครับ พอเวลาเราปิดมาอย่างนี้เราก็ปิดอีกชั้นหนึ่งทับเข้าไปนะครับมันก็จะถูกปิดไว้ทั้งหมดในลักษณะนี้นะครับก็จะเพิ่มความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยในกรณีที่แบบว่าบางคนถือเคสไป แล้วมืออาจจะไปสะกิดทำให้ Apple Pencil รุ่นที่ 2 หล่นได้นะครับถึงแม้ว่าในเคสรุ่นนี้จะไม่มีช่องสำหรับใส่ Apple Pencil เหมือนกับเคสกันกระแทกบางยี่ห้อ แต่ว่าในส่วนนี้จะมีฝาเคสนะครับไว้คอยปกป้องหรือว่า คลุมตัวนี้เอาไว้อยู่นะครับ ด้านล่างนั้นก็จะเปิดช่องเอาไว้ ให้เราสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องสายชาร์จ แล้วก็ในฝั่งของตัวลำโพงนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่าง ตัวเคสสามารถปรับตั้งพับเคสอยู่ได้ 2 รูปแบบ อย่างแรกนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะใช้มุมมองของแนวตั้ง ในการดูหนังดูซีรีส์อะไรประมาณนี้เราก็เปิดมาในลักษณะนี้ใช่ไหมฮะดันมาด้านหลังนี้ แล้วก็พับด้านนี้ขึ้น ปิดส่วนด้านบนลงไปแบบนี้นะครับ ก็จะทำให้เคสนั้นอยู่ในลักษณะแนวตั้ง แต่ถ้าสมมุติว่าเราจะใช้ในการเขียนนะครับ แล้วก็ดึงฝานี้ขึ้นมาครับ วางแผ่นที่ปิดด้านหน้าลงไป พับม้วนอย่างนี้ครับ แล้วก็วางลงไป ก็จะทำให้เคสนั้นมีความเอียงน้อยลงนะครับตรงนี้ก็จะเหมาะในกรณีที่เราจะใช้ในการเขียนนะครับด้วย Apple Pencil นั่นเองครับ มาดูในฝั่งของ Lab G Slim Fit มาการองกันบ้างครับถามว่ารุ่นมาการองแตกต่างจากรุ่น Slim Fit Case ยังไงคำตอบก็คือในเรื่องของวัสดุครับรูปแบบของวัสดุเฉยๆนะฮะรุ่น Slim Fit มาการองนะครับพื้นผิวด้านหน้าเป็นหนัง TMPU เหมือนกันครับแต่ว่าจะใช้เป็นผิวเรียบ แต่ในฝั่งของ Slim Fit Case นะครับเป็นหนัง PU เหมือนกัน เป็นหนังลายซัฟฟิอาโนนะครับจะให้พื้นผิวสัมผัสนั้นมีความขรุขระที่มากกว่านะครับ ถ้าหากดูดูไปแล้วนะครับ อันนี้จะให้ความเรียบหรูดูเป็นผู้ใหญ่นะครับ เหมาะกับการใช้งานสำหรับวัยทำงานนะครับ ส่วนในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นหนัง PU แบบเรียบๆนะครับ มีให้เลือกทั้งหมด 5 สีด้วยกันนะครับ เหมาะกับน้องๆ นักศึกษา หรือว่าเหมาะกับวัยรุ่นนะครับที่ต้องการความสดใสนะครับ ฟีเจอร์การใช้งานของเคสนั้นจะมีลักษณะความคล้ายคลึงกันหมดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุภายในและก็ภายนอกนะครับ การพับต่างๆ การป้องกัน Apple Pencil ก็จะมีลักษณะฟีเจอร์ที่เหมือนกับในฝั่งของ Slim Fit Case นะครับต่อไปครับในเรื่องของสีเคส Slim Fit มาการองนะครับมีให้เลือกทั้งหมดด้วยกัน 5 สี ก็คือสีฟ้าอ่อน สีส้มคอรัลนะครับสีชมพูอ่อนสีม่วงอ่อนแล้วก็สีเหลือง ซึ่งในฝั่งของมาการองนะครับมีจำหน่ายเฉพาะของ iPad Pro 11 นิ้ว ปี 2020 เท่านั้น ส่วนในรุ่น Slim Fit Case นะครับมีจำหน่ายทั้ง 2 ขนาดก็คือทั้งฝั่งของ 11 นิ้ว แล้วก็ 12.9 9 นิ้วนะฮะเคสทั้ง 2 รุ่นนะครับทั้งฝั่งของมากาลองแล้วก็สลิมฟิตเคสนะครับตัวผิวของวัสดุนั้นสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายๆนะครับเผื่อว่ามีคราบเปื้อนจากอะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถใช้ทิชชู่เปียกในการเช็ดออกได้ จะช่วยให้เคสของเราดูใหม่อยู่เสมอนะครับสำหรับตัวเคสโพลีคาร์บอเนตของเคสนี้นะครับจะไม่งุ้มลงไปมากจนเกินไปนะครับก็เลยทำให้สามารถใช้งานร่วมกับฟิล์มกระจก หรือว่าฟิล์ม กันรอยต่างๆ พวกฟิล์มเปเปอร์ไลท์สามารถใช้งานได้โดยปกติเลยนะครับ ในเรื่องของราคานะครับ มาดูของ Slim Fit Case ก่อน ในรุ่นของ 11 นิ้วนะครับ จัดจำหน่ายอยู่ที่ 1,490 บาท ส่วน 12.9 นิ้วนะครับ จะอยู่ที่ 1,790 บาท มาในฝั่งของมากะลองนะครับ มีให้เลือกอยู่ 1 ขนาด ก็คือในส่วนของ 11 นิ้ว เท่านั้น ราคาจะอยู่ที่ 1,500 90 บาทนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับอุปกรณ์เสริมจาก Lab C สามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์ Case Casey นะครับซึ่งผมแนบลิงก์การสั่งซื้อทั้งหมดของอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ไว้ที่ใต้คลิปนี้ยังไงก็ตามไปชมกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรีวิวรอบหน้านะครับผมผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ Let's go